นาฬิกาเรือนนี้คิดว่ามันคือนาฬิกาธรรมดาหรือว่านาฬิกาสมาร์ทวอชเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรุ่นนี้ให้ดูกันนะครับนาฬิกาเรือนนี้ได้มาเล่นไม่นานเลยนะครับไม่เกิน 2 วันที่ได้ใช้งาน รุ่นนี้ชื่อว่า Amazfit GTR Lite เดี๋ยวผมจะมาสรุปรายละเอียดฟีเจอร์เด่นๆ ของรุ่นนี้ และข้อมูลที่น่าสนใจ ในซีรีส์ของ GTR จะมีอยู่ 2 รุ่นนะครับคือ GTR ธรรมดา แล้วก็ GTR Lite GTR ธรรมดานั้นเปิดตัวในสักราวเดือนกรกฎาคมปี 2019นะครับส่วน GTR Lite เป็นรุ่นที่ต่ำกว่ารุ่น GTR ธรรมดานะครับความแตกต่างของทั้ง 2 รุ่นนี้จะอยู่ในเรื่องของประสิทธิภาพ วัสดุของตัวเรือนนะครับ GTR Lite ที่เรากำลังรีวิว เขาจะตัด GPS ออก นาฬิกาเรือนนี้แรมจะน้อยกว่า แล้วก็พวกรอมจะน้อยกว่านะครับสายที่แถมมานะครับจะเป็นสายซิลิโคนธรรมดา แต่ว่าในฝั่งของรุ่น GTR นั้น จะแถมพวกสายหนังมาให้นะครับแต่โดยรวมครับฟีเจอร์หลักๆ ที่ทำได้เรื่องหน้าจอแบตเตอรี่เหมือนกันฟีเจอร์ต่างๆ ดีไซน์ลักษณะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแค่ลดสเปค ลงมาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น จุดเด่นของ Amazfit GTR Lite ตัวนี้นะครับหน้าจอจะมาพร้อมหน้าจอ OLED นะครับขนาด 1.3 นิ้ว คือสีสันสวยงามคมชัดมาก ค่า PPI ของตัวนี้อยู่ที่ 326 PPI เลยนะครับดีไซน์จะเป็นหน้าจอวงกลมนะครับให้ความคลาสสิกรองรับการออกกำลังกาย 8 ชนิด ที่เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับนาฬิกาเรือนนี้สามารถใช้งานร่วมกับทั้งทางฝั่งของ iPhone แล้วก็ทางฝั่งของ Android ได้เลยนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 24 วันฟัง งไม่ผิดนะครับสามารถใช้งานได้ถึง 24 วัน ถ้าใช้ในโหมดของการใช้ชีวิตทั่ว ๆ ไปนะครับคือถามว่ามันเยอะไหมต้องบอกว่ามันเยอะมาก แต่ถ้าสมมติว่าใช้ในโหมดดูเวลาอย่างเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง 74 วันเลยนะครับคือถือว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอึดมาก มาพร้อมระบบการกันน้ำ 5 ATM หรือระดับประมาณ 50 เมตร เราสามารถที่จะใส่ว่ายน้ำได้อย่างสบายๆ นะครับ มีแอปพลิเคชันควบคุมการทำงานด้วยนะครับ ถือว่าดีเลย นี่ครับเป็นฟีเจอร์หลักๆ ที่เราได้เห็นในตรงนี้ สำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่มีให้นะครับ Amazfit GTR Lite มาพร้อมกล่องสีดำ พอเราเปิดกล่องข้างในเราก็จะเห็นกล่องสีขาวๆ ที่จะมีโลโก้ Amazfit อยู่นะครับ อุปกรณ์ที่จะมีมาให้ ก็จะประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือนาฬิกา 1 เรือน จะมาพร้อมสายซิลิโคน 1 เส้นสีดำแบบนี้ นะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนได้ ตัวสายมี Quick Release เราสามารถแกะเปลี่ยนได้เลย สามารถใช้กับสายของนาฬิกาทั่วๆไปก็ได้นะครับขอให้ไซส์หรือว่าขนาดของสายนั้นมีขนาดเท่ากัน ความกว้างของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 22มิลิเมตรนะครับในข้อต่อของสาย ตัวเรือนที่เรามารีวิวในรอบนี้เป็นขนาด 47มิลิเมตรเหมาะสำหรับผู้ชายที่มีข้อมือขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับส่วนถ้าเป็นคุณผู้หญิงจะต้องหารุ่นที่มันเล็กกว่านี้นะครับก็คือในรุ่นของ 42มิลิเมตร อุปกรณ์ต่อมาเป็นสายชาร์จ USB A ไปเป็นชาร์จิ่งด็อกกิ้งนะครับ เป็นแม่เหล็ก เราสามารถที่จะแปะเข้าไปที่ใต้นาฬิกาได้เลย ข้อดีของที่ชาร์จตัวนี้คือ เขาจะล็อกตำแหน่งเอาไว้อะเวลาที่เรานำแท่นชาร์จไปแปะ กับตัวนาฬิกา มันจะดูดในทิศทางเดียว ถ้าเราเอาไปแปะในทิศทางอื่น มันจะไม่ดูดนะครับ แล้วก็จะมีคู่มือในการใช้งาน ซึ่งจะมีหลากหลายภาษา มีภาษาอังกฤษให้ด้วย แต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับ แต่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าในเวอร์ชันล่าสุด เฟิร์มแวร์ล่าสุด ในรีวิวเนี้ยเท่าที่ผมได้ลองใช้งานนาฬิกาตัวนี้ รองรับภาษาไทย ในส่วนของการควบคุมด้วยแอปนะครับรองรับการแจ้งเตือนในภาษาไทยด้วย ตัวแอปในมือถือ สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทย เพียงแค่เมนูการควบคุมของตัวเครื่องยังจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับอ่ะเราเห็นกันไปแล้วในภาพรวมของอุปกรณ์ในกล่องในภาพรวมของฟีเจอร์ต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาทดลองใช้งานจริงๆนะครับว่า Amazfit GTR Lite ตัวนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างไปชมกันนะครับ ต่อไปจะพามาลองใช้งานนะครับ นี่คือตัวแอปพลิเคชันหลักๆ ที่เราจะใช้งานนะครับก็คือแอปพลิเคชัน s a f e ชื่อเดิมก็คือ Amazfit เรามาดูที่ตัวแอปก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูที่ตัวนาฬิกา ในตัวแอปนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด 3 หมวด คือหน้าหลักสนุกแล้วก็โปรไฟล์อันนี้ผมตั้งค่าของตัวเครื่องให้เป็นภาษาไทยนะครับตัวแอปก็เลยแสดงเมนูภาษาไทยในลักษณะนี้ในหน้าแรกนะครับสิ่งที่เราเห็นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเลยครับหลักๆ ด้านบนจะเป็นการนับก้าวจับการเคลื่อนไหว การนับก้าวได้แล้วกี่ก้าวนะครับอันนี้เราสามารถตั้งเป้าหมายได้ด้วย ว่าเราต้องการที่จะเดินในแต่ละวันนั้นเท่าไหร่ จะบอกจำนวนแคลอรี่ครับว่าเราเผาผลาญไปเท่าไหร่แล้ว อันนี้คือข้อมูลการนอนว่าแบบเมื่อคืนนี้เราสวมนาฬิกา แล้วมีการจับการนอนเรานอนได้เท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของการนอนนั้นได้นะฮะนอกจากนี้จะมีพวกค่าต่างๆนะครับอย่างเช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ค่า PAI นะครับ แล้วก็มันจะมีนี่ฮะด้านล่างก็จะมีข้อมูลต่าง ๆ ค่อนข้างเยอะนะครับ มันจะลิงก์กับอุปกรณ์อื่นได้ เราก็จะสามารถดูข้อมูลได้ ต่อไปมาดูที่เมนูโปรไฟล์นะครับ ที่เราจะพบก็คือ Amazfit GTR Lite ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับ พอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บ เราจะเห็นหน้าต่างคอนโทรล จะแสดงสัญลักษณ์ว่ามือถือของเรานะครับทั้ง iPhone แล้วก็ Android เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นาฬิกาตัวนี้อยู่นะครับถ้าสมมติว่าเชื่อมต่อไม่ได้มันจะขึ้นสัญลักษณ์ ไม่สามารถซิงค์นาฬิกาได้ตรงนี้นะครับเราสามารถแตะเพื่อที่จะทำการซิงค์ใหม่ได้ ด้านบนสุดจะบอกสถานะของแบตเตอรี่ ว่าแบตเตอรี่ของ Amazfit GTR Lite ตัวนี้เหลือเท่าไหร่ ที่อยากจะให้ดูเพิ่มเติมในนี้ครับเราสามารถเข้ามาตั้งค่าฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ในนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเรื่องของสายเรียกเข้าเดิมทีมันจะปิดเอาไว้นะครับตรงนี้ให้เราเข้ามาเปิดตรงนี้ พอเราเปิดฟีเจอร์นี้ใช่ไหมครับแล้วมีคนโทรเข้าเห็นไหมครับมันก็จะแสดงในลักษณะนี้เลย สิ่งที่เราทำได้คือสามารถกดวางสายแล้วก็ กดห้ามรบกวนนะครับก็คือเป็นการพักสายแต่ไม่ได้กดวาง แต่ว่าเราไม่สามารถกดรับสายได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนกิจกรรมนาฬิกาปลุก สามารถเลือกได้ แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือในส่วนของการแจ้งเตือนแอป ในการแจ้งเตือนแอปอ่ะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้แอปพลิเคชันไหนมีการแจ้งเตือนเข้ามา ยกตัวอย่างเช่นผมเปิดแอปพลิเคชัน Line ผมเปิด IG ผมเปิด YouTube ผมเปิดปฏิทิน แล้วก็แอปอื่นๆแอปอื่นๆเนี่ยมันจะรวมทั้งพวก ทุกอย่างของแอป ที่เข้ามาทาง iPhone อะถ้ามีการแจ้งเตือนแบบแบนเนอร์เข้ามาปุ๊บ มันก็จะเด้งขึ้นมานาฬิกาของเราเลย เดี๋ยวผมจะลองทดสอบของ Line ให้ดูนะครับ เวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมทดสอบอยู่ตอนนี้ มันรองรับภาษาไทยแล้วนะครับ เราจะดูว่าการแจ้งเตือนจะเป็นในลักษณะไหน เห็นไหมครับ การแจ้งเตือนเนี่ยจะบอกเลยทดสอบแจ้งเตือนบน a m e t h y s รองรับภาษาไทยไหม คืออ่านออกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ คือในเวอร์ชันแรก ๆ หรือว่าเวอร์ชันก่อนนี้ อาอาจจะไม่รองรับภาษาไทย แต่ว่าในเวอร์ชันล่าสุดเท่าที่ทดสอบณตอนนี้นะครับ วันนี้ก็เดือนกันยายน 2020 สิ่งที่เราเห็นก็คือรองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการตั้งค่าพวกการแจ้งเตือนแอป จะอยู่ในนี้ นอกจากนี้มีการแจ้งเตือนแบบการนั่งด้วย ถ้าเรานั่งนานเกินไป ระบบนี้จะสามารถตั้งได้นะครับ ว่าจะให้แจ้งเตือนการนั่งนานไหม นะครับพอเวลาเริ่มต้นเราสามารถเซตได้เลยว่าจะให้แจ้งเตือนช่วงตอนไหนนะครับในนี้ครับจะเป็นรูปแบบต่างๆ ในแอปตัวนี้ที่เราจะสามารถทำอะไรต่างๆ ให้กับ Amazfit GTR Lite ตรงนี้ได้นะครับสามารถเข้ามาในนี้ได้เลย นอกจากนี้สามารถตรวจสอบการอัปเดต แล้วก็สามารถอัปเดต เฟิร์มแวร์ ล่าสุดให้กับทาง Amazfit GTR ได้ด้วย ต่อไปเรามาดูในตัวนาฬิกากันบ้างนะครับ นี่คือหน้าปัดหลักของ Amazfit GTR Lite นะครับมันจะเป็นคล้ายๆของนาฬิกาที่เราใช้ทั่วๆไปอ่ะ อันนี้คือเป็นนาฬิกาแมคานิคอลนะครับคือเป็นตัวเรือนที่แบบเราใส่ฐานตัวนี้เป็นนาฬิกาของ Fossil ดูครับดีไซน์มันจะมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะนี้ มันจะออกแบบคลาสสิกคลาสสิกหรือว่าดูเป็นนาฬิกาปกติประมาณนั้นนะครับอันนี้คือหน้าปัดปกตินะ แต่ว่าเราสามารถที่จะปรับหน้าปัดได้นะครับ ปรับหน้าปัดเนี่ยมันจะมีอยู่ 2 วิธี ถ้าสมมุติว่าเราทำผ่านตัวเรือนใช่ไหมครับเราสามารถกดค้างที่หน้าปัดแบบเนี้ย แล้วเราสามารถตวัดซ้ายขวาได้ หน้าปัด default อ่ะมันจะมีอยู่ 2 อัน คือแบบนี้เข็มสีแดงๆแล้วก็หน้าปัดแบบดิจิตอลตรงนี้นะครับ ที่จะมีข้อมูล ส่วนหน้าปัดที่ 3 คือเป็นหน้าปัดที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ เราสามารถเลือกที่จะสลับได้นะครับ เราสามารถที่จะปรับตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกาได้ เมนูจะอยู่บนสุดเลยครับใต้ตัวแบตเตอรี่ เรากดเข้าไปแล้วจะมีหน้าต่างสำหรับหน้าปัดนาฬิกาต่างๆนะครับให้เราเลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมันจะมีทั้งแบบ ดูแบบเรโทรดูแบบมินิมอลดูแบบคล้ายๆนาฬิกาทั่วไป ดูแบบน่ารักน่ารักนะครับหรือว่าเราจะสามารถกำหนดเองได้นะครับ แบบใส่รูปใส่อะไรประมาณนี้เราก็สามารถ เลือกรูปมาใส่ได้รูปจากมือถือของเราอะ่ะแล้วก็ทำการซิงค์เข้ามาในนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาคือ เวลาที่เราจะซิงค์หน้าปัดเข้ามา มันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอ่ะสมมติผมจะซิงค์หน้าปัดตัวเนี้ยเข้ามาผมกด ซิงค์ระบบก็จะทำการซิงค์ขึ้นสถานะตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะถูกส่งข้อมูลมาอย่างนาฬิกา ซึ่งจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยนะขนาดไฟล์ไม่ได้ใหญ่เลยประมาณสัก 400 กว่า เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนการซิงค์อยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่าก็ใช้ระยะเวลาสักพัก อันนี้ถ้าเราซิงเสร็จที่ตัวนาฬิกาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับหน้าปัดของ Amazfit GTR Lite ก็จะถูกปรับ ซึ่งพวกเข็มอะไรก็แบบดีไซน์สวยนะ มันดูแบบเรโทรเรโทรดีแล้วแต่แบบว่าเราชอบแบบไหน อย่างที่ผมบอกเอาไว้คือทุก ๆ ครั้งที่เราเพิ่มหน้าปัดใหม่เข้ามา มันจะมาถูกแทนที่ที่หน้าปัดที่ 3 แล้วอันที่เคยดาวน์โหลดไปไว้อะมันก็จะหายไป จริงๆมันควรน่าจะอยู่ตรงนี้นะ เพราะว่าเราติดตั้งลงไปแล้วไงแล้วรอบหน้าเวลาที่เราจะใช้อีกอะเราก็แค่สลับแล้วกลับมาใช้ ต่อไปเรามาดูการควบคุมหน้าปัดนะครับ ให้ดูที่ปุ่มทั้ง 2 ก่อนนะครับ ปุ่มบนที่จะมีแถบแดงๆใช่ไหมครับ มันจะเป็นเหมือนการปลดล็อก การล็อกกดทีเปิดหน้าจอ กดอีกทีก็ปิดหน้าจอ ส่วนปุ่มข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนควิกเมนู เราสามารถตั้งค่าได้ว่ากดทีนึงแล้วจะให้กระโดดไปที่เมนูไหนนะครับ อันนี้คือหน้าต่างหลักนะครับ เป็นหน้าแสดงนาฬิกา เราสามารถปัดลง เลื่อนลงเราจะเห็นพวกวิดเจ็ตต่างๆนะครับด้านบนสุดจะบอกว่านาฬิกาเนี่ยเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะบอกอุณหภูมิค่า UV ต่างๆ บอกวันที่ ก็จะมีเมนูย่อยอยู่ 5 เมนูนะครับคือเมนูไฟฉาย เมนูตัว A นี่จะเป็นการปรับออโต้ไบเนสนะครับถ้าปรับออโต้ไบเนสมันจะขึ้นปุ่มสีฟ้า แต่ถ้าเราปิดมันจะขึ้น ให้เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับ อันนี้เราจะปรับความสว่างของหน้าจอแบบไหน เราสามารถเลือกได้ แล้วก็จะเป็นโหมด do not disturb นะครับ หรือว่าห้ามรบกวน แล้วก็จะเป็นโหมดประหยัดแบตเตอรี่ แล้วก็โหมดการล็อกหน้าจอนะครับ ต่อมาครับถ้าเราตวัดขึ้น จะเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน ซึ่งนาฬิกา Amazfit GTR Lite ตัวนี้นะครับ ไม่ได้ใช้ Wear OS ของทาง Google นะครับ เป็น OS ที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับ ดังนั้นแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีก็คือจะมีอยู่แค่นี้ ไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้ แกะกล่องออกมาเท่าไหร่ เราก็ใช้เท่านั้นนะครับ ในนี้จะเป็นพวกแอปต่างๆ ที่เราจะเข้าไปดู ไม่ว่าจะเป็นการเช็คสเตตัสต่างๆ ว่าแบบวันนี้เราเดินยังไงนะครับอ่ตวัดมาด้านนี้มันก็จะกลับมานะค่าต่างๆ ค่าฮาร์ดเรท เข้าเมนูการ workout จะออกกำลังกาย อันนี้ดีหน่อยถ้าเราจะออกกำลังกายมันจะบอกด้วยว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถใช้งานตัวเครื่องได้อีกประมาณสักกี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับส่วนการออกกำลังกายก็จะมีให้เลือกทั้งหมด 8 โหมดนะครับอย่างที่บอกไปคือในซีรีส์ของ GTR จะมีอยู่ 2 รุ่น คือรุ่น GTR ธรรมดาแล้วก็ GTR Lite ตัวนี้ที่เรารีวิวคือตัว GTR Lite ตัว GTR Lite เขาจะตัดฟังก์ชัน การออกกำลังกายออกไปนะครับจาก 12 อย่างให้เหลือแค่ 8 อย่าง เพราะว่าในรุ่น GTR มันจะมีตัว GPS ด้วย แต่ว่า GTR Lite จะไม่มี GPS เขาก็เลยตัดโหมดนั้นออกไปนะครับ ดังนั้นใครที่ซีเรียสเรื่องการออกกำลังกายที่จะต้องใช้ GPS รุ่นนี้จะไม่เหมาะนะครับนอกจากนั้นก็จะดู Activity ดูค่าเวทเตอร์ต่างๆ อะไรได้ แล้วก็จะมีในส่วนของการเข้าเมนู Setting นะครับ เพื่อที่จะมาดูการตั้งค่าต่างๆ อย่างเช่นเนี่ยเมนู Always On เราสามารถเปิดได้ว่าเราจะเปิดตอนไหน ถ้าหน้าจอปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหน้าจอถ้าเราไม่ได้เปิด always on มันจะมืดแล้วก็ดับไปนะครับแต่ว่านี้คือผมเปิด always on เอาไว้ มันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถแบบปรับตั้งค่าได้ว่าจะให้แสดงแบบไหนนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่ครับ quick start up quick start up เนี่ยคือปุ่มด้านล่างขวา เราจะตั้งค่าให้เป็นแบบไหนเนี่ยสมมติผมอยากจะกดปุ๊บเพื่อไปดู heart rate ใช่ไหมครับผมตั้งเป็น heart rate คราวนี้ผมออกไปแล้วก็กดปุ่มด้านล่างทีนึง มันก็จะวิ่งเข้ามาที่ใน แอปพลิเคชัน Heart Rate นะครับเราก็จะดูอัตราการเต้นของหัวใจของเราได้เลยนะครับนอกจากนี้จะดูพวกค่าซิสเต็มต่างๆอะไรได้นะครับในเมนูนี้ก็จะมีปัดซ้ายปัดขวา ปัดซ้ายปัดขวา ถ้าอยู่หน้าจอหลักมันก็จะสลับหน้าต่างนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปเมนูต่างๆเนี่ยเราตวัดมาด้านขวา มันจะเป็นเหมือนปุ่มแบ็กอันนี้คือเป็นการใช้งานทั่วๆไป ส่วนตัวเรือนด้านล่างนะครับที่เราเห็นจะเป็นเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ แล้วก็มีจุด 2 จุด อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จนะครับเผื่อว่ามีคนสงสัยมันวัดได้ใกล้เคียงหรือว่าแม่นยำอะไรมากน้อยแค่ไหน อันนี้ผมวัดจากทางฝั่งของ Apple Watch Series 5 ให้ชมมันก่อนนะครับว่า ค่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมเปิดทางฝั่งของ Amazfit ไปด้วยนะครับ Apple Watch Series 5 ของผมอ่ะ พอเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะวัดได้เลยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับส่วน a m e d f i t เนี่ยก็จะวัดเหมือนกันครับแล้วก็จะค่อยๆอัปเดตเท่าที่ผมลองทดสอบมานะครับมันจะมีความใกล้เคียงกัน คือผลที่ได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับทั้ง 2 รุ่น แต่ว่า Apple Watch จะตอบสนองเร็วกว่าประสิทธิภาพหรือว่าสปีดอะไรเงี้ยทางฝั่งของ Apple Watch แรงกว่าแน่นอนครับแต่เอาง่ายๆครับถามว่ามีความถูกต้องแม่นยำหรือว่าถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ นาฬิกาสมาร์ทวอทที่ได้รับการยอมรับอย่างของทางฝั่ง Apple Watch เนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ Amazfit GTR Lite ก็ยังสามารถจับอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอดวันด้วยนะครับก็ถือว่าในราคาขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้ค่อนข้างที่จะโอเค เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสายนะครับต้องบอกว่า Amazfit GTR Lite ตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนสายได้ด้วยนะครับ รุ่นที่เรามารีวิวก็คือตัวเรือน 47มิลิเมตรนะครับคือความกว้างก็จะเหมาะกับผู้ชายที่ข้อมือที่ขนาดกลาง แล้วก็ใหญ่ความกว้างของสายนาฬิกาตรงนี้ จะอยู่ที่ 22มิลิเมตรแล้วก็มาพร้อมปุ่ม Quick Release หรือว่าการกดแล้วก็ถอดสายได้ง่าย ๆ เลยนะครับดังนั้นถ้าเรามีสายนาฬิกาทั่วไปก็ได้ เราสามารถเปลี่ยนเข้าได้เลย อย่างเช่นสายตัวเนี้ยเป็นสายนาฬิกาของ Fossil แล้วก็ตัวเรือนขนาดเท่ากันเลยนะครับ เราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับ สวมใส่ เปลี่ยนเข้าไปง่าย ๆ อย่างนี้เลย แล้วก็สายอ่ะสามารถหาซื้อได้ง่ายมาก ขอเพียงแค่ขนาดตรงนี้ ขนาด 22มิลมันก็เข้ากันได้ แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสายแล้วก็มาใช้ได้เลยเห็นไหมครับ เปลี่ยนจากสายซิลิโคนสีดำที่แถมมา ที่ดูออกสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับ เปลี่ยนมาเป็นสายหนัง เปลี่ยนปุ๊บดูหรูเลยและยิ่งมาใช้กับหน้าปัดใหม่นะครับมันก็จะแบบมีความดูลักชัวรี่ดูเรียบหรูขึ้นมาทันทีนะครับมันจะดูเผินๆ่ะมันจะเหมือนนาฬิกาทั่ว ๆ ไปเลยเห็นปะมันจะไม่ได้แบบว่าดูเหมือนสมาร์ทวอทเลยนะฮะเพราะดีไซน์ของ Amazfit GTR เขาตั้งใจออกแบบให้มามีความคลาสสิกมีความเหมือนกับนาฬิกาเมคานิคอลทั่ว ๆ ไปนะครับ แล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบา สำหรับการออกกำลังกายมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าเป็นแคชชวลแวร์มากกว่าเอาไปใช้ในลักษณะนั้นน่าจะดีกว่านะครับน่าจะเหมาะกว่า ซึ่งมันก็เป็นแบบอุปกรณ์ที่เรียบเรียบหรูๆแต่แฝงด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ที่มาให้ค่อนข้างที่เยอะเลย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทวอทที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับส่วนที่อาจจะติหน่อยก็คือในเรื่องของ การทัชสกรีนครับคือทัชสกรีนมันทัชได้นะมันทัชได้ค่อนข้างที่จะแม่นอยู่ แต่ว่าความลื่นไหลครับในรุ่นของ a m ิ z f ี t GTR Lite ตัวนี้แรมให้มาน้อยนะครับแล้วก็รอมก็ให้มาน้อยนะครับเวลาที่เราเลื่อนอ่ะมันก็ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะฮะลองลองดูถ้าเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Apple Watch อ่ะเห็นไหมมันก็จะมีความลื่นไหลกว่านะครับอันนี้คือว่ากันในเรื่องของประสิทธิภาพ แต่อย่างที่บอกครับในราคา 2,000 ปลาย ๆ ตัวนี้นะครับสำหรับตัว a m e z f i t แล้วก็มาพร้อมดีไซน์ ตัวเรือนที่เป็นอลูมิเนียมอันลอย กระจกเป็นกอริล่าก๊าซ3วงแหวนตรงนี้ทำด้วยเซรามิกนะครับมาพร้อมเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ มีแมกเนตชาร์จนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยอะไรเงี้ยน้ำหนักเบา ใช้ออกกำลังกายหรือว่าใช้งาน Daily Life ได้ ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับผม Amazfit GTR Lite ตัวนี้เป็นรุ่นที่ถูกลงมากว่า GTR ธรรมดา แล้วก็ยังคงฟีเจอร์ที่สำคัญสำคัญเอาไว้ให้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนพวกข้อดีข้อเสียต่างๆ ถ้าอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ผมได้แนบลิงก์รีวิวฉบับบทความเอาไว้นะครับที่อยู่ใต้ใต้คลิปตรงนี้นะครับตามไปดูเลยตรงนั้นผมจะอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ลองไปชมดูนะครับผมว่า ผมได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเอาไว้นะครับในส่วนของเรื่องราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับสำหรับนาฬิกา a m e z f i t รุ่น GTR Lite ตัวนี้ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 2,799 บาท สามารถหาซื้อได้ผ่านทาง Marketplace หลาย ๆ ที่นะครับผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะมีทั้งทางฝั่ง Shopee Lazada JD Central แล้วก็ที่ต่าง ๆ ดูที่ใต้คลิปแล้วก็ตามกดเข้าไปสั่งได้เลยนะครับผมสำหรับรีวิวนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนี่เป็นสมาร์ทวอชอีกหนึ่งรุ่นที่น่าติดตามนะครับส่วนตัว ผมค่อนข้างชอบในเรื่องของดีไซน์ทรงกลม ราคาไม่ได้แรงมาก น้ำหนักเบามีหน้าปัดหลากหลายมาให้เปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะหน้าปัดแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ แล้วก็ที่สำคัญคือจุดเด่นของเขามาก ๆ เลยนั่นก็คือ เรื่องการใช้งานที่ได้ยาวนานนะครับไว้เดี๋ยวยังไงจะมาลองแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังอีกทีหนึ่งถ้าเราใช้งาน Amazfit GTR Lite ตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วเป็นอย่างไรยังไงผมจะอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้ ผมต้องไอนมอขอตัวลาไปก่อน ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ you.